สำหรับประโยคนนี่ห您呢女士แปลว่าแล้วคุณละ่ะคำว่านี่นะแปลว่าแล้วคุณละ่ะคำว่าหร女士แปลว่าคุณสุภาพสตรีหรือคุณผู้หญิง ในภาษาไทยจะไม่ใช้แบบนี้หากไม่จำเป็น ส่วนใหญ่จะตัดทิ้งไปโดยแทนด้วยคำว่าค่ะ หรือ ครับ สำหรับประโยค 杯白芦荟奶昔แปลว่า ซุปครีมหน่อไม้ฝรั่งหนึ่งถ้วย คำว่า一杯แปลว่าหนึ่งถ้วย คำว่า白芦荟奶昔แปลว่าซุปครีมหน่อไม้ฝรั่ง